สวัสดีค่ะเก๋นะคะวันนี้เก๋จะมาสอนพับกระเป๋าแบบนี้นะคะ เปิดออกมาก็จะได้แบบนี้แล้วแล้วก็สามารถใส่ตังได้จริงๆนะคะวาดลวดลายได้เองด้วย อย่างแรกให้เราเตรียมกระดาษมานะคะ กระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะและให้ทุกคนนำมาพับ นะคะนำมาพับแบบนี้นะคะ แล้วก็รีดเลย แล้วก็กางออก แล้วก็พับลงไปนะคะ พับลงไปเลย นี่ นะคะ ทำทั้งสองข้างนะคะ จะพับอันนี้แค่ด้านเดียวนะคะ แล้วก็พับลงมา ก็จะได้แบบนี้นะคะ นะคะ องด้านนะคะ นี่ แล้วก็ให้ทุกคนทากาวตรงนี้ก่อนนะคะสองด้านเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็พวกนี้นะคะก็เอากาวติดทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะ ได้แล้วค่ะแล้วก็เอากาวติดข้างบนนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องติดติดแค่ข้างบนนะคะโอเคทาแล้วก็ แปะไปค่ะนะคะก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พับนะคะพับมาแบบนี้ นี่ค่ะกระเป๋าใส่ตัง คนลองไปทำดูนะ แต่ก่อนอื่นมาวาดลวดลายของน้องกันก่อนค่ะ นี่ค่ะ อย่าลืมไปทำตามนะคะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามพห้เกตด้วยนะคะ บ๊ายบาย